ข้อมูลที่อยู่ในเซลล์บางเซลล์อาจใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น เราสามารถซ่อนข้อมูลเหล่านั้นได้โดย เลือกชื่อแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการซ่อน คลิกขวา เลือก High Row ถ้าต้องการซ่อนแถว หรือเลือก High Column ถ้าต้องการซ่อนคอลัมน์แถวหรือคอลัมน์ที่เลือกก็จะหายไปหรือถูกซ่อนเอาไว้นะคะ และสามารถแสดงแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนกลับขึ้นมา โดยคลิกลูกศร ที่แถบชื่อแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ คอลัมน์หรือแถวที่ถูกซ่อนก็จะแสดงกลับขึ้นมาใหม่ ซึ่งการซ่อนเซลล์ไม่ได้ทำเฉพาะกับเซลล์ที่ไม่ได้ต้องการแสดงผลเท่านั้น แต่อาจจะเพื่อลดปริมาณข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในการทำงานขณะนั้นๆ และเมื่อต้องการใช้ก็ค่อยยกเลิกการซ่อนนั่นเองนะคะ